เมื่อเบบี้โมจิโกถูกจับมาอยู่ในทริปศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่ไอซึวากามะสึเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้าง จะสนุก เฮฮา ประทับใจมากแค่ไหน ไปติดตามกันได้เลย สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบบี้โมจิโกนะคะ ตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ จุดหมายปลายทางของเราคือไอซุ ซึ่งครั้งนี้นะคะ เราก็จะมีคนชาวญี่ปุ่นนะคะพาเราไปเที่ยวแต่วันนี้คือ ยังไม่มี และขอบอกก่อนเลยว่า ตารางทุกอย่างนะคะที่ถูกเซตไว้อะคือเราอะไม่ได้เป็นคนเลือกเลย และเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้าง นี่ก็คือมากับตะกองนะคะ ตะกองก็ของเยอะเหมือนกัน แบบมีสามกระเป๋าอ่ะขอทำงานเว้ยเขาก็ถามว่าเสื้อผ้ามีกระเป๋าเดียว นี่เสื้อผ้าสองกระเป๋าบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะคะ ตอนที่เหมือนพอเราได้กระเป๋าเสร็จใช่ปะ เราก็ต้องไปดีแคลใช่ปะ ไปช่องดีแคลปุ๊บเขาก็มอง อยู่มาด้วยกันใช่ไหมเขาก็ถามก่อนนี่อยู่อยู่มาด้วยกันใช่ไหมก็ yes yes yes ใช่ใช่ใช่ แล้วเขาก็นับกระเป๋า กระเป๋าสามสี่ห้าใบอยู่อยู่กี่วันหรอ อยู่ห้าวันทำไมต้องขอมาเยอะขนาดนี้ คือมาสองคนเลยห้าวันสองคนสี่วันด้วยซ้ำจริงๆ อ๋อเปิดการ์ดเปิดการ์ดคือไอเป็นยูทูบเบอร์ไอเลยแบบต้องเอาเสื้อโค้ทมาเยอะเขาก็ทำหน้างงยูทูบเบอร์หรอเนียยังไม่เชื่อ ก็เลยต้องเปิดการ์ดอีกการ์ดหนึ่งคือ เปิดช่องตัวเองเปิดให้เขาดูเลยจ้าเยอะให้เขาดูเขาก็โอ้ ยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ ก็โอเคผ่านมาได้ ไม่งั้นคงแบบโดนลื้อกระเป๋าแน่ๆ คือเหมือนขนของมาขายมากเลยเว้ย คือแบบ ยังไม่ทันไปไหนเลย ก็เหมือนแบบเขาไม่อยากให้เรามาเที่ยวอะนี่คือรถไฟแบบ first class นะคะทุกคนดูแบบเป็นผู้เรียนเกรดป้า ตอนนี้เรากำลังจะไป สึไอสุเป็นฝั่งเหนือนะคะฝั่งโทโฮกุของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจะตรงนี้จ้ะเราจะไปตรงนี้ เรามีอาหารมานะคะหอมมากเป็นข้าว อันนี้เป็นข้าวเนื้อย่าง สิ่งที่รู้อย่างเดียวคือออกตอน2ทุ่ม20จะต้องถึงตอน3ทุ่ม37 เดี๋ยวเรารอดูกันว่า3ทุ่ม37 มันจะไปถึงที่ไหน นี่3ทุ่ม37 แล้วโอ้ my god ตรงเป๊ะเท่ค่ะเราลงสถานีเลยค่ะ สถานีมีชื่อว่าสถานี3ทุ่ม37โคโคเรียมะ อ๋อ นี่เรามาอยู่ที่โคเรียมะนะคะเราจะไม่ตกรถไฟใช่ไหม กรถไฟไม่ตลกแบบยังไม่ทันยังไม่ทันลงรถไฟแล้วแบบ มันจะปิดแล้วอะไรเงี้ยคือรถไฟที่นี่แม่งน่าอู้นั่น เกือบแล้วอีกนิดเดียวรถไฟที่นี่ตรงต่อเวลามาต้องออกทางออกไหนยากมาก คือวันนี้เรายังไม่เจอไกด์แล้วไกด์เขาก็ส่ง มาให้ว่าเราอ่ะต้องไปตรงนี้ สมภาษาญี่ปุ่นมาด้วยคุณจะลงเล่าไปดิ เป็นการโซโล่เดี่ยว เข้าที่พักวันแรกแบบไม่มีไกด์ไป แล้วดู มันมาที่นี่ เดี๋ยวเราคือมันมาที่นี่ไปไหนไปตากล้อง แล้วใครกำลังถือกล้องอยู่กูเองดูดิกระเป๋าไม่กี่อันเนี่ยเป็นตะขนของ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบกหาม ตัวแครี่อ๋อตัวแครี่ที่เป็นยี่ห้อรถ มรี่ ทางนี้เหรอ มาถึงทางแล้วเนี่ย ถ้าไม่ใช่อ่ะออถ้าไม่ใช่ก็เดินกลับเหรอ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมเลยแล้วกันนะคะ ไปค่ะ ถึงแล้วคอมฟอร์ทโฮเทลา名前がおซินทาวน์タอตส一มาเขาพูดว่าอะไรเหรอ มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยนะคะ Actually t said uh, your room is booked but it's only support one person one person เอาละค่ะ Let me call the agency okay เราจะไม่มีที่นอนไม่ได้นะ ข้างนอกมันหนาวข้างนอกมันนบหนาวทิปนี้ดู ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะเอางี้ดีกว่าวันนี้ใครนอนข้างใน ฉันเป็นผู้หญิงนะ ฉันต้องนอนข้างบนแหละแต่ว่าของเราเยอะนะกล้องแบบบุ๊ก ฝากไว้ที่ชั้นสิี่จะนอนเป้างห้ So we uh yes a b o o h e e a o อเขาเช็คผิด ทำให้เราใจตุ้มๆต่อมๆเล่นๆ416 กับ401นะจ๊ะแค่วางกระเป๋าสองใบนี้ก็เต็มแล้วครับคำถามก็คือว่าฉันจะกางกระเป๋ายังไงให้มันแบบ วางบนเตียงเลย เออเราก็นอนพื้นเนาะใช่เนี่ยตรงเนี้ยพอดีตัวเลยไป้แล้วแก ฉันจะอยู่คนเดียวไปบายบายบายบาย เราใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งวันในการเดินทางอะ่ะ แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปตอน7จ็ดโมงยี่สิบ ซึ่งกับคนญี่ปุ่นก็รู้ดีนะคะว่าห้ามสายเด็ดขาด ก็อาจจะต้องตื่นประมาณหกโมงครึ่งเพื่อที่จะมาไม่ต้องตื่นหกโมงเช้าเพื่อที่จะแต่งตัวให้เสร็จประมาณ7จ็ดโมงแล้วลงไปด้านล่าง เพื่อที่จะรอเจอเขาตอน7จ็ดโมงยีโอเคนะทุกคนก็นอนก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายกุนไนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ วันที่สอง ทุกคน6โมง52แล้ว ตอนนี้คือสายกับคนญี่ปุ่นก็รู้ดีนะคะว่าห้ามสายเด็ดขาด ต้องตื่น6โมงเช้า คือสายแล้วจริงๆ เพราะว่าเขานัด7โมง20ใช่ปะแต่ว่าคือ7โมง20อ่ะคือเป็นเวลาออกเดินทางเว้ย ซึ่งเวลาที่เราต้องหอกไปข้างหน้าคือ7โมงเว้ยซึ่งตอนนี้เราเหลือไอ้8นาที แล้วเราก็เป็นบ้าเลยไม่รู้ยังหยิบกล้องขึ้นมาอ่านนะคะ แต่ว่าคือตอนนี้ต้องรีบมากๆแล้ว8โมง24 ตอนแรกเราเจอเขาแล้วตอน7จ็ดโมงสิบเไงเขาบอกว่าเฮ้ยยูเอนจอยอาหารก่อนแล้วก็โอเคแต่ก็สุดท้ายก็คือ ก็คือเอาอาหารมากินบนรถอยู่ดีนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางไปไหนอะไม่รู้ เอ่อ where are we going อ๋อเราจะไปใส่กิโมโนกันค่ะ สรุปคือทั้งวันนี้คือใส่ชุดกิโมโนทั้งวันเนาะสรุปคือฉันแต่งตัวมาวันนี้คือ ฉันจะไม่ได้ใส่เสื้อถ่ายรูปเลยเหรอพูดจริงวะเนี่ยคือวันนี้จะไม่ได้ใส่โอ้อุตส่าห์ซื้อมาใหม่อะ เปลี่ยนชุดกิโมโนกันนะคะ คือตอนนี้คือยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย แต่ก็เออ ก็โอเค แต่ว่าคืนนี้เราก็สาเอาชุดมาเสื้อผ้ามา เราก็เลยจะขอเขาถ่ายรูปกับชุดนี้ก่อน แล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นกิโมโนนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราต้องเลือกชุดก่อนว่าเราอะอยากใส่ชุดสีอะไร เป็นการใส่กิโมโนแบบโคตรจัดเต็มทุกคนมันเดินลำบากมากก้าวได้เท่านี้คือว่าไม่จะถึงอะงนั่นอย่างเงี้ยมันแบล้วบเราต้องไปเดินขึ้นเขาอีกนะตอนนี้เรากำลังมาทำผมค่ะ ในร้านทำผมของชาวญี่ปุ่นนะคะ มีความน่ารักคิ้วๆผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปที่อื่นต่อกันค่ะ ได้เที่ยวสักทีนะคะคิวอันนี้คือตั๋วสำหรับไปกินมัทฉะ มัทฉะ อนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าถูกส่งมาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือเปล่า วัฒนธรรมเขาหลายๆอย่างอย่างเช่นการชิมชาใช่ไหมคะการโค้งคำนับเนี่ยไทยว่ายากแล้ว ญี่ปุ่นคือเนี้ยบกว่าอีก ใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะ ว่าเราจะถูกส่งไปทำวัฒนธรรมอะไรกันต่อตามไปดูกันนะคะ ใส่ชุดกิโมโนแล้วอะทำไมอ่ะ มันทรมานอะขอยกย่องคนญี่ปุ่นนะคะคุณเก่งมากจริงๆแล้วนี่ก็คือปราสาทไอซึปกติมาญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าจะเช่าชุดกิโมโนใส่หรือว่าชุดซามูไรหรือว่าชุดนินจาเนี่ย ค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ประมาณ 5,000 เยน แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาที่ที่นี่ใส่ได้ฟรี อยากใส่ชุดนินจา I wanna try ninja No กูซีโนเป็นกิโมโนต้นวันนี้โมใส่ชุดกิโมโนแล้ว ก็เลยอดใส่ ก็เลยอดใส่แต่ นี่นะคะคือคนที่อยากลองใส่ชุดซามูไร เราอยากใช่ไหมใช่ ขอเป็นคนเลือกชุดให้ได้ปะได้พิงค์พิงพิง yes คาวาอิโอเคพิงคือคาวาอิอิจฉาใช่ไหมล่ะได้ใส่สีชมพูอะไม่พอใจยัง อันนี้น่าร้านอาหารที่เรามากินตะกวันนะคะ ชื่อร้านวัตทากิโนะนะคะนี่มันร้านทากิโนะอันนี้เป็นร้านอาหารกลางวันค่ะอาหารประเภทข้าวอบข้าวอบอบอบอบน้ำมันข้าวกบ หารมาแล้วค่ะชวงแวงแวงแวงแวงแวงแวงแวง นี่นะคะนี่ก็คืออาหารกลางวันของเราซึ่งมันคือวัปปะ มันคือมันคือเบนโตะชนิดหนึ่งเออมันคือใช่ค่ะเบนโตะชนิดหนึ่ง อันนี้เป็นราเมงที่เขาเสิร์ฟมาคู่ไม่ใช่อันนี้คือโซบะขอโทษค่ะอันนี้คือโซบะค่ะ ที่เขาเสิร์ฟมาคู่กับอันนี้ซึ่งวิธีกินอ่ะเขาบอกให้ใช้นี้กินถ้าเราสามารถทำได้ ซึ่งคิดว่าโมจะทำไหมทไม่ทำำเอฮ้โห เหมือนมีแพนด้าเลยมันคือโซบะเย็นด้วย อืมอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ชิมอันนี้นะคะ เป็นข้าวหน้าห้าอย่าง ข้าวหน้าห้าอย่างชิมค่ะอืม ข้าวเขาหอม เพราะว่ามันอบใช่ไหม แล้วแบบว่าอบในจานนี้ อืมอดูนี่นี่ว้า ในตาหนึ่งเฮ้ยโอ้โห ไม่รีบเลย รีบจริงอืมอร่อยอืมอร่อยจริงอืมมีโซซุปที่นี่คืออะไรไม่รู้อะ กินข้าวเสร็จ ตอนแรกเขาบอกว่าจะพาไปออนเซ็น แต่นี่ก็คือ รู้ไหมต้องไปทำอะไรทำไรครับ เปลี่ยนชุด เปลี่ยนเป็นชุดอะไร ชุดยูกาตะเนี่ย มีโบ พิงคุเอาคืนมาเนี่ย ที่ร้านเนื้อย่างนะคะ ร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่งที่ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษ มีแต่เมนูภาษาญี่ปุ่นว้าวนี่ค่ะ เป็นเกย์ชานะคะที่จะมาทานข้าวแล้วก็มาเอนเตอร์เทนเราในวันนี้นะคะ คนส่วนใหญ่เขามาจะเชื่อกันว่าคือแบบใส่ชุดกิโมโนแล้วเปิดหลังมากเท่าไหร่คือแบบ เซ็กซี่มากเท่านั้นคือมันการเซ็กซี่ที่แบบ ดูมีคุณภาพมาก ดูเกชันเซ็กซี่มากเลยนี่ดูสิ แล้วดูฉันอืม ตันสิ

อีกสามวัน กลับเนื้อเว้ยนี่ค่ะหอมมากจริง ๆเราจะจิ้มจิ้มเกลืจิ้มเกลือค่ะ นิดนึงจิ้มเกลือ อยากให้คนดูได้กลิ่นมากเลยโอ้ยไม่ได้กลิ่นอ่ะดีแล้วทรมานอื เนื้อมันสดมาก ยิ่งเคี้ยวอ่ะ ยิ่งอร่อย มันที่แทรกอยู่อ่ะ มันเหมือนแบบระเบิดตู้มอ่ะเราชอบนะปลาเนื้อใสอ่ะอร่อยโอ้เหงามาก โคตรละลายในปากอ่ะ อันนี้คือเห็ดมัซึตะเกะเออมัซึตะเกะ เป็นเห็ดที่แพงที่สุดในญี่ปุ่น ซุปมันคือซุปเลยอะสดชื่นมาก นี่คือข้าวอบเห็ดอืมอันนี้นี่อะไรอ่ะอืมปลาสดมาก อยากรู้ว่าหัวละเท่าไหร่ Ashika, can you tell me how much it costs for one person? 19,000. Oh. ว่าค่าเกอิชา 19,000เยนกับค่าอาหาร 6,480 เยนเท่ากับ 25,480 เยนพร้อมเกอิชาแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเกอิชาก็คือ 6,480โอ้เกอิชาคือแบบสบายเนาะทำงานเป็นไม่ล่ะเป็นเกอิชาไม่ล่ะเราอะมีเกชาผู้ชายปะ เราเป็นห้องพักแบบ traditional เวลานอนแบบ traditional ที่ญี่ปุ่นก็คือมันจะมีเบาะอยู่ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะต้องปูเอง คือปูมันออกมาตั้งยาวตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกสักพักก็จะนอนแล้วนะคะ ปูบอกกัน พร้อมนอนแล้ว เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนนะคะกุดไหนไว้เจอกันพรุ่งนี้ บ๊ายบายกูดมอร์นิ่งวันที่สามวันนี้ภูมิแพ้ขึ้นอะแต่งตัวฟิวเฟียสแบบนี้รู้ไหมคะว่าจะไปไหน ไปสวนสัตว์ เห็นหัวเดสโควันนี้จัดไหมคะ นี่คือนี่คือโรงเรียนซามูไรเว้ยซึ่งเอาง่ายๆ คือเหมือนเป็นแบบฮอกวอตส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อะเท่มากถ่ายรูปสวยแน่ๆะตรงเนี้ยวันนี้เราจะมาเรียนวิธี how to เป็นซามูไรกัน thank you เป็นซามูไรก็จะต้องมีดาบของตัวเอง วันนี้ก็คือจะมาเพ้นกันก่อน คือปกติคือถ้ามาที่นี่ค่ะ ก็จะมีสีเบสิกให้ แต่วันนี้โอกาสพิเศษ ซึ่งวันที่ทุกคนมาอาจจะเป็นโอกาสพิเศษก็ได้ เขาก็จะมีหลายๆสี ค่ะ ูนิคอร์นเราจะไปยิงธนูกันนะคะ กดโหวตได้เลยค่ะ ตรงตัวไอตรงนี้ค่ะว่าโมจะยิงธนูเข้าหรือเปล่าโอ้โอะไรมาเはまずはบจอไม่เข้าแน่นอนนะคะ จุดนี้ว้า three two one go เนี่ยครับอ้าวโอเคเบบี้โมจิโกะจะซามูไรนะครับ เสร็จแล้วนะคะ ยิงธนูสนไม้จะเอี้ยวไปทางขวาเป้าอยู่ตรงกลาง เข้าซอกเข้าริมผ้าเข้าอะไรเข้าขวาทั้งนั้น เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อคืนกันนะคะเอาจริงที่นี่สนุกมาก ชอบมากได้ทั้งระบายสีดาบยิงจูเฮ้ยเท่หนุกตาย หนุกตาย เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อดีกว่าค่ะ พี่ไกด์รออยู่ในรถแล้วค่ะใช่ครับเรากำลังจะไปกินข้าวกันค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนสมุไรเลย หารมาแล้วโอ้เป็นไรอ่ะอาหารจานใหญ่มาก ใหญ่มาก ใหญ่มาก ใหญ่มาก หน้าใหญ่มากก็น่ากินมากค่ะ บิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กหมูมันนุ่มมากเลย เพราะว่าโมกินแค่หนึ่งชิ้นโมก็อิ่มแล้วอะไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะลรวปะตอนนี้เราขึ้นมาบนภูเขาข้างบนนะคะ สวยมากอะแกคือแบบ เห็นข้างหลังโมไหม สวยมาก ดี๋ยวเราจะขอแวะพักถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยรถรถเอนี่คือถ่ายรูปใช่ไหม อ้าว ถ่ายวิดีโอเหรอเออว้าว ว้าว นี่กับมวิธี t h i โคตรซีนน่ะ เวลามาจบทริปแบบที่สถานที่แบบเนี้ย สดสวยเห็นแสง ร้องจากท้องนภาเมื่อมองฟ้ายามรุนที่ดูว่างเปล่า จะจะคอยอยากจะขอให้วันนี้ของเรา ับแล้วนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่โตเกียวแล้วคลิปนี้ก็จบแล้ว ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามค่ะ ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความสนุกสนานในคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ ที่ไอซูบตาบัสุนะคะ เป็นเป็นเมืองที่บอกเลยเลยว่ามัน ได้รับ experience ได้รับประสบการณ์ที่เยอะมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมา แล้วไม่อยากเจอคนผูกพัานไม่อยากอยากมาแบบพักผ่อนจริงๆ ใช่ มันแบบมันสบายจริงๆเว้ย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งอาริกตัวก็เซมาชิอาริกตัวก็เซมาสตาขอบคุณค่ะบ๊ายบายอธิษานบนทางที่สนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไป